ป้องกันการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ ก็มีแนวทางป้องกันดังนี้ค่ะ อย่าลืมล็อกเอาท์เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จนะคะ นอกจากนี้การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ควรจะต้องมีการตั้งรหัสผ่าน ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกันค่ะ การตั้งรหัสผ่านนะคะ ก็ควรจะมีวิธีการดังนี้ค่ะ ไม่ควรตั้งรหัสผ่านที่สามารถเดาได้ง่าย อย่างเช่นวันเกิดนะคะ ดังนั้นควรกำหนดรหัสผ่านที่ยากต่อการเข้าถึงค่ะ แล้วก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านตามความเหมาะสมเท่าที่จะทำได้นะคะ และแนวทางการป้องกันการลักลอบเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือ การลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้บริการค่ะ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในฐานะผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ สามารถกระทำได้โดยการลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้บริการ ในที่นี้ก็จะหมายถึงการยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบการให้บริการนั่นเองค่ะ ซึ่งก็มีหลายวิธีการด้วยกันนะคะ มีดังนี้ค่ะทำการลงทะเบียนด้วยการใส่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะ ก็อย่างเช่นการใส่หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิดที่อยู่หรือว่าอีเมลนะคะ และวิธีการลงทะเบียนอีกวิธีนะคะ ก็คือการใช้อุปกรณ์ทางชีวภาพ นั่นก็คือ การตรวจสอบลักษณะส่วนบุคคล เพื่ออนุญาตให้เข้าสู่ระบบค่ะ อย่างเช่น การสแกนลายนิ้วมือหรือว่าการสแกนม่านตานะคะ เพื่อเข้าสู่ระบบค่ะ การใช้ระบบเรียกกลับ หรือว่าเราเคยได้ยินบ่อยๆนะคะ ในศัพท์ภาษาอังกฤษว่า callback system นะคะ เป็นระบบที่ผู้ใช้ระบุชื่อแล้วก็รหัสผ่านนะคะ เพื่อขอเข้าใช้งานในลักษณะระบบปลายทางค่ะ หากข้อมูลถูกต้องคอมพิวเตอร์จะเรียกกลับให้เข้าใช้งานเอง การใช้งานในลักษณะนี้นะคะ จะมีประสิทธิภาพมาก ถ้าผู้ขอใช้งานในระบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากตำแหน่งเดิมค่ะ ก็คือจากที่บ้านหรือว่าที่ทำงาน และก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิมด้วยนะคะ ในขณะที่คอมพิวเตอร์แบบพกพาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ทำให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าค่ะ